อีกสามครั้งเพื่อนอืมาแถวเดียว อืมาหน่อยเดียวเพื่อนเอ้ยสามแถวโู้วิช็อตนี้ อืแต่ไม่ถึงข้างหลังเนยเพื่อนนะน่าเสียดายอู้แต่สองหมื่นสามเพื่อนเอ้ยคือสี่เนึ่งหกคร ครับผมก็กราบสวัสดีสวีดัตกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับกับไอ้หำแหล่นะครับเพื่อนๆนะมาวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมของค่าย PG นะครับผมชื่อเกมว่าบิกินี่พลัดไดนะเพื่อนๆนะอเป็นเกมที่จังหวะแตกจังหวะอะไรนี่เอาเรื่องนะเพื่อนๆนะเป็นเกมที่ผมชอบอีกเกมหนึ่งนะครับผมมาเพื่อนๆเรามาดูอัตราการจ่ายต่างๆของตัวเกมมันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะ มาเริ่มกันเลยครับผมตารางการจ่ายรางวัลต่าง ๆ นะฮะ ตัวแรกก็จะเป็นตัวสแคตเตอร์นะเพื่อนๆนะ นี่จะเป็นตัวจ่ายแพงสุดก็จะเป็นเซิร์ฟบอร์ดนะครับผม ต่อมาก็จะเป็นแก้วบรันดีนะครับผมแว่นกันแดดครับปลาดาวฮะ ถ้าคุณหนูส่วนตัวหนังสือก็จะเป็นตัว A ตัว K ตัว Q ตัว J และก็เลข 10นะครับผม ในสัญลักษณ์ Y แบบซ้อนทับนะเพื่อนๆนะ น่าสนใจทีเดียวเชียว ตัวคุณสสารนุ่งบิกินี่นะครับ ผมอ่าฟิวเจอร์ ตัวคูณนะครับนี่คูณถึงห้าพันเลยนะเพื่อนนะโอ้โหถ้ามาเต็มช่องเนี้ยไม่ต้องสืบเลยเนี่ยนี่จะเป็นฟิวเจอร์หมุนฟรีสปินนั้นเมื่อนะต้องเข้าสแคปเตอร์ทั้งหมดสามพันนะครับถึงจะได้ฟรีสปินนะครับผมอันนี้จะเป็นตัววายในในฟรีสปินนะฮะถ้าเข้ามันนิดเดียวช่องเดียวก็ช่างครับมันจะเป็นวายให้เต็มช่องไปเลยนะครับผม อันนี้เป็นลายเดิมพันชนะรางวัลนะครับผมก็ตามนี้เลยอ่ะหมดแล้วเพื่อนๆก็เข้าไปอ่านทำความเข้าใจเพิ่มเติมกันได้นะครับผมมาอยากเริ่มละมันเริ่มกันเลยแล้วกัน นี่ก็มากับทุน 450 นะเพื่อนๆนะ เปิดหัวไปเบาๆก่อนเลยเอาไป30 เปิดเพื่อนๆ 20 กับ 30 เปิดเบ็ด20กับ30 เปิดแรกว่ายังไงเงียบกริบไม่มาเลย เอ้าแต่ลงซะข้างหน้าเชียวเขาสกัดเตอร์ว่ายังไง อย่าบอกนะ อย่าบอกนะ ไม่มา มาหน่อยพี่ มาหน่อยพี่โอ้โหมาอุ้ยสิบสอง อุ้ยสองพัน สองพันเลยเหรออุ้ยหมดเอาเรื่องนั้นเพื่อนนะ หมดเอาเรื่องนะ อุ้ยไม่แล้ว อุ้ยขนลุกเลย อือุ้ยหมุนตั้งนานไม่เข้า แปดเก้าครั้งไม่เข้าเพื่อนๆ มาเข้าครั้งที่แปดหรือครั้งที่เก้าเลยเมื่อกี้เนี่ยน่าสนใจน่าสนใจแล้วก็เงียบไปอีกและแต่ดอกช็อตเมื่อกี้เอาเรื่องเลยนะเพื่อนนะถึงกับขนลุกเลยทีเดียวเชียวนะเออ ชอบชอบชอบนะนี่แหละที่ผมบอกว่าเวลาเข้ามาอะไรเงี้ยมันหนักจัดหนักจัดเต็มก้าวครั้งเพื่อนสแคตเตอร์อุตส่าห์มา มาหน่อยไหมมาหน่อยไหมไม่มาเลย ไม่มาเลย มาหน่อยสิขอหน่อย อีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยครับผมไม่มาแล้ว ตอนนี้โอ้โหบวกมาเจ็ดพันแล้วเพื่อนๆผมก็จะขอเพิ่มยอดเบ็ดเลยแล้วกันนะเอาไปที่หกสิบแล้วกันนะ ลองดูก่อนนะครับผมไปออโตไปิบครั้งก่อน มาดูกัน จะมาไหมอุ้ยสแกตเตอร์ว่ายังไงมาหรือเปล่าสแกตเตอร์ อุ้ยมา อีกสักอันไหม ไม่น่าเสียดายนะเพื่อนๆนะมาให้แค่อันเดียวนะครับผมดูหุ่นดูหุ่นสาวๆแต่ละคนไะมาไหมนั่นไงมาเท่าไหร่ตอนนี้โอ้ยสามพันครับผม ไปกันต่อไปกันต่อมาไม่มีตัวเชื่อมนะอาได้แว่นตาอยู่หน่อยนึงอุ้ยไม่มีตัวเชื่อมอีกแล้วมาสามแถวโอ้โหจ็อดนี้ ไม่ต้องสึกกอาคูณแปดไปด้วยอ่าพันเก้าครับผมอุ้ย อีกสองครั้งครับผม เอกับเคมา มาไหมครั้งสุดท้ายเพื่อนๆโอ้ยใหญ่สองแถวไปยังได้อยู่ มาอีกเท่าไหร่ครับผมสามพันสองครับเพื่อนๆ มารวมเบสเสร็จ 12,648นะเพื่อนๆโอ้โหเป็นฟรีสปินที่แบบ แม่เข้ายาก แต่ถ้าได้เข้านี่คือเอาเรื่องนั้นเพื่อนนะ มาอีกสิอีกสี่ครั้ง มาหน่อย มาหน่อย อุ้ยสองแถวเท่าไหร่คนนี้ พันแปด ได้อยู่ ได้อยู่ เอาเรื่อง เอาเรื่อง ตอนนี้มาสองหมื่นแล้วเพื่อนไหม สบายใจละขออนุญาตเพิ่มเป็น 80 เลยแล้วกันนะเพื่อนนะ ปล่อย 10 ครั้งสุดท้ายผมจะพอแล้วนะครับผม ปล่อยออโตส10 ครั้งสุดท้ายผมพอแล้วนะ มาไหม มาหน่อยสิ สแกตเตอร์เอาเอาเอาฟีสปินมาหรือเปล่า โอ้โห เพิ่มเบ็ดเพิ่มมาแล้วเพื่อนเอาเรื่องเอาเรื่อง อีกสักอันไหมเพิ่มเบ็ดด้วยช็อตนี้ เอาเรื่อง เอาเรื่อง เอาเริ่มกันเลยครับผมมาสองแถวด้วย โอ้ไปคูนแปดมาหน่อยสิมาหน่อยพี่สามแถวเลยไม่มีเหรอสามสี่แถวเลยเต็มช่องไปเลยไปดิ เต็มช่องไปเลยดิไม่มา ไม่มาอ้ยไปสลังจ้ะอีกสามครั้งเพื่อนืมาแถวเดียวมาหน่อยเดียวเพื่อนเอ้ยถามแถวอู้โช็อตนี้แต่ไม่ถึงข้างหลังลยเพื่อนนะน่าเสียดายอู้แต่สองหมื่นสามเพื่อนเอ้ย เอาเอาอีกครั้งหนึ่งโอ้เผลอไปกด โอ้โหน่าเสียดายสองหมื่นสี่ครับเพื่อนเอ้ยสี่บุญนนะเอาเอา ผมจะพอเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับผมไม่ไปต่อละพอใจในยอดนี้ละสี่หมื่นสี่นะอ่งานเสียดายมาอ่ะผมก็จะไปถอนโชว์เลยแล้วกันนะครับ ผมก็ขออนุญาลีหน้านิดหนึ่งนะฮะสี่หมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบครับผมถอนไปเลยสี่หมื่นสี่นะฮะโอเคนะครับ ผมถอนไปเลยครับสี่หมื่นสี่นะ นะผมก็ไม่แนะนำให้เพื่อนคนไหนมาเล่นตามนะครับผมก็เล่นเพื่อความบันเทิงเพื่อความตื่นเต้นเท่านั้นนะครับผมส่วนเพื่อนคนไหนอยากจะทดลองเล่นหรือตื่นเต้นแบบผมลองคลิกเข้าไปดูได้นะครับผมยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับผมงไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปจริงๆ แล้วครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย